วิดมา ก็เลยไม่มีลูกค้าเลย หยุดเลย ไม่มีลูกค้าเลย เพราะว่าเขาไม่ให้จัดงาน เพราะว่าเมื่อก่อนนี่งานทำไม่ทัน มีลูกน้องสองสามคน ทำไม่ทันเลย อ้าวแล้วแล้วอย่างนี้จะทำยังไงใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่หวังอะไรเลย ก็อยู่ไปวันๆไงจริงดิน้าโนเพื่อนแม่ยังบอกเลยว่า ตอนนี้ชีวิตแขวนอยู่กับเส้นได้ ยังไม่ได้ฉีดเลยได้ได้จองไหมพี่ ไม่ได้จองอ่ะ แล้วที่ยังยังไม่คิดอยากจะฉีด อ่ะแต่กลัวใช่ไหมพี่ใช่ กลัวว่าร่างกายเราก็แข็งแรงเกิดฉีดไปแล้ว เดี๋ยวเราตายไปโทษว่าเราเป็นโรคประจำตัวอีก ยากอีกก็อยู่ไปก็อยู่มาเจ็ดปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยขอให้เศรษฐกิจดีก็พอแล้วประเทศไทย ว่ากลัวไหมกลัวเหมือนกัน เพราะหมอยังตายเลยอ่ะที่ที่เล่นเชียใช่ไหมเล่นอยู่ครับก็เล่นอยู่ที่เห็นข่าวอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมพี่เห็นอยู่ครับพี่พี่ลองขีดผมตัวไหนว้าพี่ผมยังไม่รู้ว่าเขาให้ขีดตัวไหนเลยนะเพราะเขายังไม่บอกเลย แค่นัดวันนี้เฉยหวังอะไรเหรอไม่รู้ไม่อยากจะหวังอะไรแล้วเพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้วตอนเนี้ย มีแต่แย่ลงอ่ะก็หวังจะให้โรคโควิดหายไปหรือตามไปเนี้ยพวกเราคงจะหวังอย่างอื่นไม่ได้หรอกไม่หวังได้เลยเหรอหวังหวังว่าจะมีระบบการจัดการที่ดีกว่านี้มีไหมหรืออะไรไหมคือแบบนั้นลุงก็คิดนะ แต่เราก็ได้แค่คิดอ่ะเขาคง างนู้นเขาคงอาจจะจัดการอยู่แล้วแหละเราได้แค่คิดดูความหวังเหรอตอนนี้ไม่รู้นะ ไม่รู้จะคาดหวังอะไรกับเขาอ่ะก็ดูจากสถานการณ์อ่ะไม่มีอะไรให้น่าคาดหวังเลยตอนนี้ ถ้าหวังก็คืออยากให้ประเทศดีขึ้น อยากให้ธุรกิจกลับมาเหมือนเดิม